ำลังจะเดินทางไปลิเวอร์พูลค่ะ รถที่เราไม่เคยนั่งมาก่อนนั่นก็คือเทสลาค่ะนคือเพนของซาร่านั่นเองค่ะที่รวมลายเซ็นนักเตะทุกคนนะคะ เราจะเดินทางตรงไปที่ลิเวอร์พูล เห็นเสื้อแดงไหม ความเสื้อแดง วันนี้จะเลิกเอาชัยนะคะ จะไปทัวร์แอนฟิลแล้วก็ค้างลิเวอร์พูลสองคืน เพื่อวันที่ 10 เนี่ย เราจะได้ไปดูแมนซีลิเวอร์พูลต้องคว้าชัยชนะกลับไปให้ได้ เพราะว่าครั้งนี้ชนะเนี่ย คือเหมือนแทบจะเป็นนัดตัดป็นของพรีเมียร์ลีกในครั้งนี้แล้วเอาใจช่วยปนกันด้วยนะคะทริปโซโล่ครั้งนี้ขอรีวิวแต่ต้นว่าไม่เหงาแต่เหนื่อยและเมื่อยมากพรของหนักสุดๆเดี๋ยวเจอกันตอนเดินทางค่ะคราวนี้เดี๋ยวคนหาอะไรกินก่อน เพราะว่าต้องนั่งรถไปอีกหลายชั่วโมงมากๆคือ ือพี่สันนะคะไกด์ของเราในครั้งนี้ส่วนข้างๆ เนี่ยคือลูกชายค่ะ ปิดเทอมพี่สันก็เลยขอพามาด้วยใครหาตั๋วบอลหรือว่าเที่ยวยุโรปนะคะ ติดต่อไปตามคอนแทคที่ขึ้นได้เลยค่ะกำลังจะเดินทางไปลิเวอร์พูลค่ะ เราใช้เวลาเดินทางทั้งหมดจากสนามบินประมาณกี่ชั่วโมงคะพี่สันประมาณสักสามชั่วโมงเศษๆครับนงสามชั่วโมงเศษๆค่ะตอนนี้เราก็เดินทางออกมาแล้วด้วยรถที่เราไม่เคยนั่งมาก่อนนั่นก็คือเทสลาค่ะ ตื่นเต้นมากไทยเราเนี่ยก็มีเทสลาแล้ว แต่ที่ต่างไปเลยก็คือศูนย์เติมไฟฟ้าเนี่ย ในไทยเนี่ยยังหาน้อยนะคะ แต่ว่าที่นี่เนี่ยจะมีเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะพี่สัน ครับผมก็จะมี r e s อ area ที่พักระหว่างทางนะครับซึ่งที่พักระหว่างทางเนี่ย ก็จะมีอยู่ประมาณสัก 40ถึง50 ไมล์ หรือประมาณสักประมาณ 70 กิโลเมตรนะครับ ก็จะมีที่พักริมทางอยู่ 1 จุด จะมีร้านอาหาร มีในส่วนของห้องน้ำบริการมีปั๊มน้ำมัน แล้วสำคัญก็คือตอนนี้เขามีจุดบริการเติมไฟอัดประจุไฟเข้ารถ EV car แต่เทสลาเนี่ยมีระบบการอัดประจุไฟแบบซุปเปอร์ชาร์จเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของเทสลาถ้าเราอัดประจุไฟที่ซุปเปอร์ชาร์จนะครับตามเลสแอเรียก็จะใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ 20 นาทีคุณจะได้ประจุไฟเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 80%โอ้โห นี่ก็คือการนั่งเทสลาครั้งแรกของฝนนะคะ หลังคาเขาเป็นแบบซีทรูด้วย อันนี้มันสามารถเปิดปิดได้ปะคะ หรือเขาจะเห็นเป็นแบบนี้เลยของเทสลาไม่ไม่สามารถเปิดได้ หลังคาเขาจะเป็นพานอลามิกรูฟแบบนี้ทุกรุ่นไม่สามารถยกเลิกได้ นี่คือเขาบังคับมาเลยว่าจะต้องมีตัวนี้ เพราะว่าเขาต้องการให้ทุกคนมีความรู้สึกโปร่งสบายโปร่งมาก ภายในห้องโดยสาร คือผมไม่รู้าจะถ่ายยังไง ให้รู้สึกว่ามันโปร่งมากๆ แต่ว่าไม่ร้อนนะคะ เนี่ยแอบจับไม่ร้อน ด้วยด้วยอากาศด้วยอากาศ จริงด้วยที่นี่ไม่ร้อน แดด แรงมาก ๆ มันจะปรับแล้วมันจะกลายเป็นฝ้ามันจะปกป้องเรื่อง UV ด้วยอะไรด้วย คือรู้สึกว่าไฮเทคมากๆกกับการนั่งเทสลานะคะ ไม่ว่าจะเป็นกระจกซีทูคือมันโอเพนมากอะอย่างรถฝนอะมันก็เปิดได้แค่ประมาณแบบสามไม้บรรทัดเองบ้างความกว้างค่ะ ไม่กว้างขนาดนี้นะ อันนี้มันโปร่งมาก ๆ แล้วก็ที่นั่งข้างหลังนะคะ เก็บของได้เยอะมากข้างหลังก็มีที่เก็บของแล้วเบาะอันนี้ก็ปรับได้นะคะ มีพื้นที่เขาเรียกว่าที่วางขานี่ สบายสบายเลยสูงจอ จอใหญ่มากเหมือนแบบแท็บเล็ตขนาดใหญ่เหมือนจอคอมพิวเตอร์เลย กล้องเขารอบคันนะครับเขาก็จะจับเลยเห็นไหมตอนนี้รถกำลังจะแซงขึ้นมา เออก็จะมีเรียวททมมากใช่ครับผมแล้วเขาเขาจะรู้ด้วยนะ ว่าคันซ้ายเนี่ย คือรถเก๋งคันขวา รถคันใหญ่เออคือรถแวนอ่าใช่ครับ นี่ก็มีเรื่องจำกัดความเร็วนะ คือรู้หมดเลยอ่ะสุดยอด ับผมอันนี้เป็นหัวชาร์จแบบ CCS Type 2 นะครับ เราก็แค่เอามาเจ่อไว้ตรงนี้ แล้วเราก็กดปุ่มตรงนี้อเออเนี่ยเปิดให้ด้วยเลยครับผมนะครับ แล้วก็เสียบไป ตัวนี้ก็คือเป็นซุปเปอร์ชาร์จนะครับ ตัวเครื่องตัวนี้ แล้วค่าชาร์จเราจ่ายยังไงคะ ตอนที่เราซื้อรถเทสลาเขาจะมีให้ตั้งแอคเคาท์เลยครับ แล้วก็ต้องคล้องบัตรเครดิตไว้เลย ก็คือเราก็ชาร์จเสร็จแล้วก็ออก เดี๋ยวบัตรตัดเอง ใช่ครับผม จริงๆอ่ะมันมีอีกหัวชาร์จนึงมันจะเป็นหัวชาร์จช้า มันจะต่างกันหัวชาร์จเร็วเนี่ย มันจะมันจะมีมีอีกสองอีกสองขั้วด้านล่างตรงนี้ ถ้าขึ้นเขียวเมื่อไหร่แสดงว่ามันเริ่มชาร์จแล้ว โอ้โหระหว่างชาร์จแบตรถนะคะ เราก็ออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์ ออกนอกเมืองมาแล้วก็คือสดชื่นมากๆหนาวอยู่ไทยหนาว อยู่แค่วันเดียวอยู่นี่ได้หนาวอีกตั้งหลายวันหนาวทุกคน ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่แอนฟิลสเตเดียมนะคะ แต่วันนี้แพนของเราก็คือมาช้อปปิ้งก่อนอยู่ที่หน้าช็อปแล้วก็อยู่ที่เดอะแชมเปี้ยนบอลนะคะโอ้ลมแรงมาก นี่คือที่ที่เราจะมาทัวร์ในวันพรุ่งนี้นะคะ แต่วันนี้เราจะเข้าไปช้อปปิ้งด้านในก่อน ตามมันเลยช็อปนะคะ คือของขายเยอะมากอย่างที่ไทยอ่ะคือจะมีไม่กี่อย่าง ใช่ปะก็จะเป็นพวกเสื้อ ที่นี่คือแบบอุปกรณ์ซ้อมกีฬานะคะ และที่พีคเลยก็คือ มีของแมวของสุนัขของสัตว์เลี้ยงเยอะมาก หมอนรองคอถ้วยชาถุงน้ำอุ่นโมเดลโคมไฟก็มีเอ้านาฬิกา มีของเยอะมาก นะคะจะเป็นโซนที่เขาขายของพร้อมลายเซ็นของแท้ของนักเตะนะคะ อย่างตัวเนี้ยก็จะมีราคาแปะไว้325 บอทนะคะ พร้อมลายเซ็นนักเตะปะข้างล่างก็มี ทีนี้ตัวที่เด็ดมาก ๆ แล้วเราช่างใจอยู่นาน คือตัวที่รวมลายเซ็นนักเตะทุกคนเอาไว้ของซีซั่นนี้แต่มันแพงมาก แต่ก็อยากได้ สำหรับใครที่ช้อปปิ้งเสื้อแล้วนะคะแล้วอยากปริ้นชื่อเป็นของตัวเองหรือว่าปริ้นชื่อนักเตะเนี่ยทางนี้ค่ะจ่ายเงินแล้วเขาก็มาทำได้นะคะก็จะมีราคาที่ต่างกันไปว่าชื่อสั้นชื่อยาวใช้เลขกี่ตัวอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูโซนที่เขากำลังปริ้นกันดีกว่า แต่ฝนนะคงไม่ได้ปริ้นฝนชอบแบบออริจินอลซื้อเสื้อนะเดี๋ยวจะใส่ไปเชีย วันนี้อากาศดีสุดๆเลยนะคะ จริงๆ เหมือนเลือกวันถูกมากๆ ไม่เป็นคนเลย ากสนามแอนฟิลด์นะคะเรามาที่ชายบิลโรดซึ่งวันนี้เขาไม่มีแข่งก็เลยแบบไม่ค่อยมีคน เพนติ้งต่างๆก็เยอะมากๆ จุดถัดมาที่เรามาถ่ายกันนะคะคือเพนของซาร่านั่นเองค่ะ อยู่บนกำแพงบ้านที่หลังใหญ่มากๆนะคะแต่ว่าถ่ายจากมุมตรงข้ามได้รูปชัดกว่าแต่เรามาดูกันใกล้ๆดีกว่า ที่สุดก็ถึงที่พักแล้ว ที่พักในลิเวอร์พูลคือเต็มมากๆสองคืนที่นี่นะคะ คืนนี้ขอตัวพักก่อนนะคะ หมดแรงมากพรุ่งนี้เราจะต้องออกเดินทางประมาณ8โมงเช้าเพราะเรามีทัวร์2สนามก็คือลิเวอร์พูลกับแมนยูนะคะอุตส่าห์เอาคอมมาเล่นเกม แล้วก็แบบเอาโน้ตบุ๊กมา เรียนหนังสือนะคะเพราะว่ากลับไปมีสอบแต่ว่าแบบ เหนื่อยแล้วอ่ะวันนี้พักดีกว่าพูดไนคะทุกคน วันแรกในอังกฤษกับการเที่ยวโซโล่ ไม่เหงาเลย แต่เหนื่อยมาก